พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมวทน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือวทน คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวทช จึงมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่นำวทน ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตอนเอง และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ ในยุคไทยแลนด์4.0 ครับ สวทช มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ วิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมือง ให้แก่บุคคลที่นำความรู้ด้านวทน ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่สาขาพัฒนาสังคมคือ นางสาวกัญญนัทพระศรีนาม ผู้นำเกษตรกรเรียนรู้การปลูกสตรอเบอรี่และบุกเบิกด้านการตลาดทำให้ชุมชนมีรายได้ และความสุขอย่างยั่งยืน สาขาพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนสองคน ได้แก่นายเลอศักดิ์เนื่องจำนงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท q ลิตี้คอมโพเนนต์ไทยแลนด์จำกัด ัดและนายสุนทรไกรตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคาเป็ดเมเกอร์ ประเทศไทยจำกัดที่ใช้วทน สร้างนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้งานเป็นวงกว้าง สนับสนุนโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000